รับมา รับมา ไปเอาวายเชื่อม วายเชื่อมต่อดอกนี้ โอ้โห ฟรีในฟรีว่ะ เอ้ย ฟรีในฟรีว่ะ เอาเรื่องว่ะ เอ้ย คำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีกเช่นเคยนะในเกม Fortune T ในค่าย PG นะ วันนี้เฮียทุนมา 2,000 นะ เฮียเปิดยุทธใหม่มาอัดเกมต้นไม้ทองเลยนะโอ้โหมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะ เฮีย ขอ ไปที่ เบ็ดสิบบาทนะ โอ้โหสิบบาท กดยากแท้ป่ะสัก30บนนะ เฮีย เปิด เทอร์โบ ไป เลย นะ เพื่อความรวดเร็วไปเอาโห บอกเพื่อความรวดเร็วมาถึงเข้าฟรีเกมให้เลยเหรอวะ โอ้โห แทบไม่ทันดู นะ มันจะจ่าย เฮีย หรือเปล่านะเข้าฟรีเกมเลยอะ่ะ โอ้โห เอาเรื่องวะไปโหยตามสเต็ปนะ เข้ามาจ่าย คูณ 6 ไป 60 บาท ไอ้ บ้า เอ้ย บ้าหรือเปล่า โอ้โห เข้าฟรีเกมเป็น10 บาท จ่าย 60 โอ้โห เยนี่ฮาเลยนะ จ่ายมาแค่ 60อะ โอ้โห คิวต่อมาหืม วายแถวสามไม่ลงนะ ไป อืม กินไวเหมือนกันนะเบ็ดสิบบาทอะโอ้โห ไม่จ่ายเลย หาคิวต่อวาย โอ้โหวายแถวสองแถวสามเอ้า ตัวแพงจ่ายมาวายยังมาเชื่อมแถวสามโอ้โห หมดหมุนแล้วนะเยคุณญาตปิดเทอร์โบนะ ไม่ไหวนะไว ไวเกินนะปะสามสิบหมุนปะอ่ะฟรีเกม เข้าเลยหรือเปล่าโอ้โหแตะเป็นเข้า แตะเป็นเข้าเลยหรือเปล่า เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยดิ เข้าเลย ไม่เข้านะโอ้โหมาให้ลุ้นนะนึกว่าจะเข้าเหมือนเมื่อกี้นะโอ้โหแต่เมื่อกี้เข้ามาก็ไม่ได้ลุ้นนะเข้าวีเกม แมมจ่าย60บาท โอ้โห จะบ้า ตาย ไป อืม เจเต็มแถว โอ้โหวายไม่ลงมา ถ้าวายลงมานะสิบต่อเลยนะ ไป ขอเข้าฟรีเกมนะ เกมนี้ อ่ะขอเข้าฟรีเกมจะเข้าเลยหรือเปล่า ขอเข้าฟรีเกมเบ็ด20 นะ โอ้ยโบนัสมันเลยไปอะโอ้โห มาให้ลุ้นนะ โอ้ย จะจบแล้วนะ จะจบแล้วนะไปเยอะทุนมาสองพันนะโอ้โหลดเอาลดเอา เลยฟรีเกมเข้าก็จ่ายหกสิบโอ้โหดอกนี้แปดสิบบาทไว้ไว้เชื่อม ทำ คอมโบเพิ่มตัว คูณนะหมุน นอกอะ่ะ เรียกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลย นะ เพราะว่าได้ลุ้นทั้งนอกเกมในเกมนะปะอ่ะฟรีเกมเข้าเลยหรือเปล่า ฟรีเกมเข้าเลย ขอเข้าเลย ขออีก ตัวเอง อีก ตัวโมมันเลยอะเมื่อกี้ โอ้โหมันเลยว่ะ 30บุญจะผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะ โอ้โหอ่ะวายยังมาเชื่อมต่อแถว 3 เจยังมาต่อวายได้ใช้ต่อเนี่ยลงมาเชื่อม เอ้ยดอกนี้ โอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองบาทปะเปลี่ยนเบ็ดเลยอย่าขอญาตไปเบ็ดสี่สิบนะ เบ็ดสี่สิบสามสิบหมุนหมุนไปเลยดีกว่า เผื่อจะเข้าฟรีเกมนะเบ็ดสี่สิบ สี่สามสิบสองถ้าไม่เข้าก็พันสองอ่ะ ที่จะเสียไปอ่ะโอ้โหเจสิบมาโหยโบนัสลงมาตัวเดียวนะ ขอโบนัสสามตัวได้ไหมเข้าฟรีเกมเบ็ดสี่สิบไปเลยอะไรเงี้ยโหยไม่มีเลยวะ่ะไม่มีอะไรเลยนะวิ อะไรวะเนี่ยเบสสี่สิบไม่เข้าฟรีเกมด้วยเอามีวายแถว2 โอ้ยวายมาร้อนะ แถว3แถว4ไม่คอมโบนะ โอ้ยทุนเหลือ 900 แล้ววะโอ้โหจะน็อกน้องนะ อย่างเงี้ โอ้โหโบนัสมา2ตัวขอ3ตัวได้ไหมเงียบว่ะ โอ้โห เงียบว่ะไม่มีเลยว่ะโอ้โห ไม่คอมโบด้วย ไม่คอมโบอะไรเลยหัวเอมาก่อน ดอกนี้หวยอีกห้าหมุนก้าวไปดอกนี้ คอมโบมาก่อน โอ้มีวายแถวสามแต่ไม่ได้ใช้นะถุง ถุงไว้ก่อน ไป อ่ะฟรีเกม จะเข้าไหมเบ็ด40 บาท จะเข้าไหมเบ็ด40อ่าเข้ามาเรียบร้อยเบ็ด40 ได้ลุ้นดีอย่างนี้ โอ้โหเกือบไม่รอดนะ มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหเบ็ด40 เข้าฟรีเกมนะ อาจจะจ่ายมาแค่ 60 เหมือนตอนที่แล้วเอา้ามีซองสีทองมาว่ะ อุ้ยซองสีสีแดงมาด้วยนะคูณเข้าไปคูณยับยับเข้าไป อืมอัดคูณเข้าไปต่อ เฮ้ย จะหมดแล้วเหรอ ขอ อืมซองมาอยู่โอ้ย มีซองแดงมาอยู่ช่วยอยู่นะ ดอกนี้ยขอซองแดงอีกซองได้ไหม จะได้เป็นซองทองอะ่ะอย่างนี้ก็ดีอยู่นะ เพิ่มรอบหมุนไปก่อนนะ เกมนี้เป็นเกมรีสปินนะ ถ้าสมมุติมีตัวคูณตกลงมามันจะรีสปินให้เรานะ อย่างเงี้ย มันจะรีสปินให้เรานะ ไปได้เป็นซองทองเรียบร้อยนะ โอ้โหชุดใหญ่แน่นอนดอกนี้ บอกเลยอาจจะมีคืนทุนนะ โอ้ยตัวคูณเราลงมาเพิ่มอีกแล้วนะ เอ้ย เอาเรื่องว่ะดอกนี้ เข้าฟรีเกมเบ็ดสี่สิบบาทนะ โอ้โหแต่ไปเข้าฟรีเกมเบ็ดสิบบาท มันไม่จ่ายนะ มันจ่าย 60 บาทนะ โอ้โหตอนนี้ตัวคูณเราเบลเลอร์เทอร์แล้วนะ ดอกนี้ โอ้โหหมุนสุดท้ายขอคอมโบมาก่อนขอขอโอ้ยยังมาต่อโอ้โหนึกว่าจะจบแล้วนะ ไม่จบง่ายๆว่ะ เยอมันแมวเก้าชีวิตนะ โอ้โหไปต่อคูณบึ้มๆไหม จ่ายตัวคูณไปเยอะๆ ขอขอขอ ลงมาอีกแล้ว คูณ 3 ไม่จบแน่นอน หมุนทั้งวันอย่างนี้หมุนทั้งวันบอกเลย ทั้งวันไปเลย หมุนทั้งวันอย่างนี้โอ้ยคูณเข้าไป คูณกระพือกระพือเข้าไปโอ้ยโคตรเอาอะขอลงมาก่อน ขอตัวคูณตัวอะไรก็ได้ลงมาก่อน ลงมาลงมาโอ้โหไม่ลงมาว่ะ หมุนสุดท้ายแล้วว่ะขอขอให้ยังยังลงมาต่อนะทำคอมโบไปก่อนนะโอ้โหหมดแล้วว่ะโอ้ยหมดแล้วมาดูกันว่าจะได้คูณเท่าไหร่นะคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่บุบบุบไป307นะ คูณ 40 ไปดอกนี้ชุดใหญ่แน่นอน บอกเลย ชุดใหญ่หมื่นสองโอ้ยรับมารับมา ไปเอาวายเชื่อม วายเชื่อมต่อดอกนี้ โอ้โหฟรีในฟรีว่ะ เอ้ยฟรีในฟรีว่ะ เอาเรื่องว่ะ เอ้ยโอ้โหใครเคยเจอบ้างนะเหตุการณ์แบบนี้นะ โอ้โหโคตรเอาอะฟรีในฟรีเฉย อุ้ยสองทองลงมาแล้วนะโอ้ยโคตรเอาโคตรเอา โหคูณเข้าไปคูณเข้าไป คูณเข้าไป คูณเข้าไป คูณเข้าไปหมุนสุดท้ายขอลงมาก่อนขอลงมาโอ้ยสองยังลงมาอุ้ยสองยังลงมาซองสีแดงโหย่างเอาอ่ะไปคูณเข้าไป คูณเข้าไปอย่างนี้ว่าจะไม่รอดแล้วนะโอ้ยซองสีแดงลงมาอีกแล้ว ขออีกซองหนึ่งจะเป็นซองสีทองนะไป คูณสี่ไม่จบง่ายๆแน่นอนนะ โหยหมุนฟรีในฟรีอ่ะ ฟรีเกมสองรอบอ่ะ เป็นสองทองสองใบอีกแล้ว คิดตังเลยดีกว่าดอกนี้ ชุดใหญ่แน่นอน พอซองทองเราเยอะนะตอนนี้เอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องว่ะ คูณหนึ่งลงมาอีกนะ รีสปินเข้าไป รีสปินเข้าไปนะโอ้โห อย่างเอาอะฟรีเกมเข้า 2 รอบ ซ้ำๆติดกันแล้วมันจ่ายอะโอ้โห เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอนะหนึ่งในร้อยนะ โอ้โหไป หมุนสุดท้ายนะ ขอมาขอขอมา โอ้โห ขอมาจัดให้นะอย่างนี้โอ้ยคูณกระเพือเพือไว้ดอกนี้เต็มเต็มดอกแรกเราคูณ307 นะ มาดูกันว่าดอกนี้เราจะ ทำสถิติคูณขึ้นไปอีกได้หรือเปล่านะมา โอ้โห ยังไม่จบนะ ยังคูณกระพือกระพือเข้าไปอีกนะ หมุนสุดท้ายละ ขอมา ขอมา ขอมา โอ้โห ไม่มีแล้วว่ะ โอ้ย อ่ะรวมตัวคูณนะ เท่าไหร่ เท่าไหร่ เท่าไหร่ โอ้โหสองร้อยยี่สิบเก้าก็โอเคนะดอกนี้ โอ้ย เงินรางวัลรวม 9,440 นะ โห จัดไป เอาเรื่องว่ะ โอ้โอเคนะ อ่ะหมดหมุนเมื่อไหร่เพียไปดีกว่านะไปโอ้โหวันนี้เฮียก็บวกมาโหยโคตรเยอะสองหมื่นอ่ะเฮียทุนมาสองพันอ่ะโอ้ปั่นนอกเข้าเบ็ดสี่สิบบาทสองรอบแบบติดติดนะโหยังไงก็แนะนำลองมาเล่นดูนะ ใครที่อยากมาเล่นนะเกมดีๆอย่างเงี้ยก็ตามเฮียมานะ ใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบอกมาละฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับลองมาดูนะ มาตามดูนะเกมนี้